สวัสดีค่ะ วันนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับการออกเสียงตัวอักษรภาษาอังกฤษกันนะคะ อักษรภาษาอังกฤษนั้น มีทั้งหมด 26 ตัวอักษรด้วยกันนะคะ อักษรตัวแรก A สังเกตวิธีการเขียนนะคะ ของตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็กนะคะ หลายคนยังเขียนผิดอยู่นะคะ ตัวนี้อ่านออกเสียงว่า a b ีตัวนี้นะคะ สังเกตที่การเขียนนะคะ ตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็กนะคะ ตัวพิมพ์เล็กจะมีหางยาวขึ้น ชิดเท่ากับตัวพิมพ์ใหญ่สังเกตนะคะ วิธีการเขียนให้ถูกต้องนะคะ 4. ตัวเนี้ย เขียนแทบจะไม่ต่างกันเลยใช่ไหมคะดังนั้น พยายามเขียนตัวเล็กและตัวใหญ่ให้ไม่เท่ากันนะคะ อย่าลืมนะคะ เขียน ต่างกันนิดเดียวแค่ตัวเล็กกับตัวใหญ่ D สังเกตที่หางนะคะของตัวพิมพ์เล็กนะคะตัวพิมพ์เล็กนั้นหางตัวดีจะยาวชิด เท่ากับตัวดี ใหญ่สังเกตนะคะจะเขียนต่างกันกับตัว A นะคะหลายคนยังเขียนผิดอยู่ดังนั้น ดูวิธีการเขียนให้ถูกต้องด้วยนะคะ ตัวนี้คือตัว D ค่ะ ตัว E ค่ะ สังเกตนะคะ ตัว e ตัว E พิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็กเขียนต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยค่ะ ตัว F ค่ะ อ่า ตัว F จะเขียนไม่เหมือนตัว t นะคะ หลายคนเขียนตัว f กับตัว t ไม่ต่างกันเลย สังเกตที่ตัวพิมพ์ิมเล็กนะคะ จะมีการโค้งหัวด้วยนะคะ ตัว g ค่ะอ่าตัว g ตัว g ใหญ่และตัว g เล็ก ตัว g เล็กจะมีหางลงข้างล่างนะคะ สังเกตที่หางนะคะว่าตวัดไปทางไหนนะคะ มาถึงตัว h ค่ะ ตัว h นะคะ สังเกตดีๆนะคะ จะเขียนคล้ายๆตัวพิมพ์ใหญ่เนี่ย ครูไม่กลัวนะคะ แต่ตัวพิมพ์เล็กเนี่ยค่ะ หลายคนมักจะเขียนใกล้เคียงกับตัว n นะคะ ซึ่งมันจะทำให้คำคำนั้นผิดเพี้ยนไปนะคะ ดังนั้นดูที่หางตัว h นะคะ จะเท่ากับตัว h ใหญ่เลย สังเกตไหมคะ ตัวนี้ออกเสียงว่า h นะคะ ไม่อ่านว่า h นะคะ อันนี้ไม่เอานะคะ ออกเสียงให้ถูกนะคะ ตัวนี้ออกว่า h ค่ะ ต่อมาค่ะ ตัวนี้นะคะ เป็นตัว i ตัว i พิมพ์ใหญ่มีขีดข้างบนและขีดข้างล่างนะคะ หลายคนยังเขียนผิดอยู่นะคะ จะเขียนเป็นตัว l ไปนะคะ ดังนั้นพยายามนิดนึงนะคะ ตัวภาษาอังกฤษ ถ้าเกิดเขียนผิดรูปแบบนิดนึงก็จะเป็นอีกคำหนึ่งไปเลยนะคะ ดูตัว i เล็กค่ะ มีจุดกลมๆข้างบนด้วยนะคะ บางคนลืมเขียนจุดอยู่เรื่อยเลยนะคะ ตัว j ค่ะ ตัวนี้ค่ะตัว j ใหญ่นะคะ จะเขียนมีขีดข้างบน หรือบางคนก็ไม่มีขีดก็ได้นะคะ เขียน แบบนี้นะคะ แต่ตัว J เล็กจะมีจุดข้างบน บางคนเขียนสลับกันนะคะ พยายามดูนิดนึงนะคะ ภาษาอังกฤษเนี่ยมีคลิกนิดนึงก็จะผิดแล้วนะคะ ต่อมาค่ะ ตัว K ค่ะ ออกตัวนี้ออกเสียงส่วนใหญ่จะออกเสียงเคเคเคตัว K นะคะ ดูตัว K เล็กค่ะ กับตัว k ใหญ่นะคะ ตัวแรกเนี่ยคือตัว k ใหญ่ค่ะ ส่วนตัวที่ 2 คือตัว k เล็กนะคะ ตัว k เล็กจะมีหางยาวขึ้นนะคะ เทียบเท่ากับตัว k ใหญ่แต่ว่า ตัวที่ตวัดเฉียงขึ้นนะคะจะไม่เท่ากับหางของมันนะคะ ต่อมาค่ะ ตัว L ค่ะ ตัว L ค่ะ L ใหญ่นะคะอาจารย์ไม่ไม่กังวลเรื่องตัว L ใหญ่ แต่ตัว L เล็กเนี่ยค่ะอาจารย์ค่อนข้างกังวลมากเพราะบางคนก็จะเอ่อบางทีก็เอาตัว L เล็กเนี่ยมาเขียนเป็น L ใหญ่นะคะแต่บางคนก็ชอบเขียนตัว L ใหญ่เป็นตัว L เล็ก ก็คือสลับกันไปสลับกันมา อย่างที่อาจารย์บอก มันรูปร่างลักษณะเหมือนตัวไอแต่ไม่มีจุดนะคะ และหางยาวเท่ากับหางตัว L ใหญ่เลยเห็นไหมคะ ตัว M ค่ะ ตัวนี้สังเกตนะคะ ตัว M ค่ะ จะมีหยักสูงนะคะ ตัว M ใหญ่นะคะ ส่วนตัว M เล็ก เขียนคล้ายๆกับตัว n นะคะ แต่ว่ามีขมวดสองสองทีนะคะอ่าต่อมาค่ะ ตัว n ค่ะ n ใหญ่นี่ครูไม่ค่อยอกังวลเท่าไหร่ แต่หลายคนชอบเอาตัว n เล็กเนี่ย มาเขียนเป็น n ใหญ่นะคะ n n ใหญ่เนี่ย เราจะใช้เมื่ออยู่ขึ้นต้นประโยคเท่านั้น หรือเป็นคำนามเฉพาะใช่ไหมคะ ส่วน n เล็กเนี่ย อยู่ในประโยคนะคะถ้าเกิดเราเขียนตัว n เนี่ยแล้วหางมันสูงจนเกินไปนัก มันก็จะกลายเป็นตัว h ไปนะคะ ตัว o ค่ะ เขียนไม่ต่างกันเลยนะคะ เห็นไหมคะ แค่ขนาดของมันต่างกันเฉยๆนะคะ ตัว p ค่ะ ตัวนี้ตัว p นะคะ p ใหญ่นะคะ จะเขียนสังเกตนะคะ p ใหญ่จะอยู่ในบรรทัด แต่ถ้าเกิดตัว p เล็กหางจะตกลงไปต่ำกว่าบรรทัดนะคะ เขียนเหมือนตัว a กับหัวะค่ะนะคะ ต่อมาค่ะตัว q ค่ะ ตัวนี้ตัว q นะคะมีหางนะคะ คิวตัวใหญ่ก็คือกลมๆแล้วก็ตัดลงมาใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นคิวเล็กเนี่ยค่ะเหมือนตัว A แต่มีหางยาวลงมา บางคนอาจจะตะวัดขึ้นนิดนึง แต่บางคนอาจจะเขียนตรงๆอย่างนี้ก็ก็ได้ค่ะ แต่ว่ามันก็ อาจจะแยกไม่ออกระหว่างตัว A กับตัว Q ดังนั้นตวัดนิดนึงดีกว่าบังเอิญอันนี้มันเป็นตัวอักษรที่ใช้วิธีการพิมพ์ก็เลยเขียนยากนิดนึงนะคะต่อมาตัว R ค่ะ หลายคนชอบอเขียนตัว R เนี่ยตัวหางตัว R เล็กเนี่ยค่ะแยกออกแทบจะเป็นตัว V สังเกตที่ตัว R นะคะ ตวัดนิดเดียวนะคะ ตัว R ใหญ่นี่อาจารย์จะไม่ค่อยเป็นห่วงเท่าไหร่ แต่ตัว R เล็กเนี่ยค่ะสำคัญเลยค่ะ เพราะถ้าเกิดหนูเขียนเป็นตัว V นะคะ มันก็จะเป็นอีกคำหนึ่งนะคะ ตัว S ค่ะ เขียนไม่ต่างกันเลย ดังนั้นไม่มีปัญหาอะไร เพียงแต่ว่าตัวอักษรจะต้องเล็กและใหญ่ อย่างนี้นะคะ ตัว T ค่ะ ตัว t นะคะตัวนี้อ่าตัว t ใหญ่เขียนเต็มบรรทัดตัว t เล็กสังเกตนะคะจะตัดที่ครึ่งหนึ่งแล้วก็มีหางขึ้นไปข้างบนนะคะ ตัว u ค่ะ u ใหญ่ u พิมพ์ใหญ่จะไม่มีหาง แต่ u พิมพ์เล็กจะมีหางลงมานะคะ ตัว v ค่ะเขียนไม่ต่างกันเลยสังเกตนะคะเพียงแต่ขนาดต่างกันเท่านั้นนะคะตัว w ค่ะเขียนเหมือนกันเลย แต่ว่าขนาดต่างกันนั่นเองนะคะตัว x ก็เช่นเดียวกันค่ะ x จะขนาดต่างกันเฉยๆแต่เขียนวิธีเดียวกันเลย แต่ตัว y ค่ะตัว y นะคะ y ตัวพิมพ์ใหญ่นะคะ จะอยู่ในบรรทัดแต่ y พิมพ์เล็กหางจะลงไปจากบรรทัดนะคะสังเกตดีๆนะคะตัว z ค่ะหรือหลายคนอ่านว่าตัว z นะคะออกเสียง z นะคะตัวนี้นะคะเขียนไม่ต่างกันเลย เพียงแต่ขนาดต่างกันเท่านั้นนะคะ ทีนี้เรามาฝึกออกเสียงทั้งสระในภาษาอังกฤษและพยัญชนะในภาษาอังกฤษ ซึ่งอาจารย์จะแบ่งเป็นคำศัพท์นะคะออกเสียงตามคำศัพท์และอาจารย์ทำสัญลักษณ์เอาไว้ว่าตัวนี้คือสระตัวนี้คือพยัญชนะเราจะเริ่มจากสระในภาษาอังกฤษกันก่อนนะคะอ่า มีทั้งหมด 20คำนะคะสำหรับสระในภาษาอังกฤษที่ยกตัวอย่างให้ดูนะคะ เช่นคำที่หนึ่งค่ะ read อ่าคำที่สองค่ะ sit สังเกตนะคะ ตัวที่อาจารย์ขีดเส้นใต้เนี่ยค่ะ คือสระในภาษาภาษาอังกฤษนะคะคำที่สามค่ะ book อ่าออกเสียงสระ อุ ใช่ไหมคะ ต่อมาค่ะ คำที่สี่ค่ะ to คำที่ห้าค่ะ here คำที่หกค่ะ they คำที่เจ็ดค่ะ men คำที่แปดค่ะ America คำที่เก้าค่ะ word คำที่สิบค่ะ t h o u g h t คำที่สิบเอ็ดค่ะ tour คำที่12ค่ะ boy คำที่13ค่ะ go คำที่14ค่ะ cat คำที่15ค่ะ but คำที่16ค่ะ part คำที่17ค่ะ not คำที่18ค่ะ where คำที่19ค่ะ mine คำที่20ค่ะ คำสุดท้ายของคำสระนะคะ how สังเกตนะคะ อาจารย์จะขีดตรงที่ตัวภาษาอังกฤษที่ออกเสียงในเสียงของสระนะคะ ทั้งหมด 20 คำผ่านไปแล้ว ทีนี้เรามาดูพยัญชนะภาษาอังกฤษกันบ้างนะคะ ว่ามีตัวอะไรบ้างนะคะ เริ่มตั้งแต่ตัวที่ 21 จนกระทั่งถึง 44 นะคะ มาดูคำแรกกันเลยค่ะ pick ตัวนี้ออกเสียง นะคะ pick ตัวที่สองค่ะ bed bed ตัวที่ยี่สิบสามนะคะ ตัวนี้นะคะ time ตัวที่ยี่สิบสี่ค่ะ the do ยี่สิบห้าค่ะ sh shirt ตัวที่ 26 ค่ะจ้ะ judge ตัวที่ 27 ค่ะค่ะ kilo ตัวที่ 28 ค่ะกะ go ตัวที่ 29 ค่ะปะ five ตัวที่ตัวที่ 30 ค่ะบะ v e r r y ตัวที่ 31 ค่ะ เอาฟันกัดลิ้นเอาไว้นะคะตัวนี้ think ตัวที่ยี่สิบตัวที่สามสิบสองค่ะโทษทีค่ะ อ่านว่า the นะคะเอาลิ้นออกมาเยอะหน่อยนะคะ the ตัวที่สามสิบสามค่ะ sick ตัวที่สามสิบสี่นะคะ ตัวนี้จะออกเสียงแบบ เอาซะฟัน ฟันจะรู้สึก สั่นๆนนะคะ zoo zoo นะคะ ตัวที่ 35 ค่ะ ตัวนี้ ตัวตะขอตัวนี้ออกเสียงว่า ออกว่า shot shot ต่อมาค่ะ ตัวเนี้ยตัวเหมือนเลข 3 ตัวเนี้ย อ่านว่า casual casual นะคะ ต่อมา 37 ค่ะ ตัว m บางคนออกว่ามามา มา มา มา ไม่ใช่นะคะ ออกเสียงเป็น milk เอาปากปิดกันเอาไว้ดี ๆ นะคะ 38 ค่ะ ตัว n ค่ะ ปากเหยียด ๆ นะคะ no 39 ค่ะ อันนี้ปากจะเบี้ยว ๆ หน่อยนะคะ ออกว่า zing ต่อมาค่ะ ตัว h นะคะ ออกเสียง ปล่อยลมหายใจออกมานะคะ hello 41 นะคะ ตัว l เอาฟันเออไม่ใช่ค่ะ เอาลิ้นติดเพดาน l ตัวนี้นะคะ ออกว่า live ตัว r กระดกลิ้นเข้าไปห่อๆ เข้าไปนะคะ อ่านว่า read read นะคะ ตัว w ค่ะ อ่านว่าแทนตัวว แหวนของของภาษาไทยเราเนี่ยค่ะ อ่านว่า window นะคะ ตัว j ตัวนี้นะคะ ออกเสียง yes yes อ่าทีนี้ครบแล้วทั้ง 44 คำ ก็สระภาษาอังกฤษนอกจากจะมี a e i o u ใช่ไหมคะ มันก็ยังจะมีสระผสมด้วยนะคะ ดังนั้นอาจารย์อยากให้ทุกคนได้รู้ว่า ไอ้ตัวเหล่านี้นะคะเวลาออกเสียงแล้ว มันเป็นอย่างนี้นะคะ แต่บางทีคนไทยอาจจะออกเสียงไม่ถูก ก็ไม่เป็นไร แต่ขอสื่อสารได้ก็พอเนาะสำหรับในคลิปนี้ ที่อาจารย์ทำขึ้นมาเนี่ย เพื่อที่จะฝึกทั้งการออกเสียง พยัญชนะ และสระและให้รู้จักตัวอักษรทั้งหมด 26 ตัวอักษรนะคะแล้วเจอกันใหม่ see you around